บาลบุษราคำรับผู้ป่วยโควิดสีเหลืองทั้งกทมและปริมณฑลกว่า 5,000 ราย พิธีเปิดโรงพยาบาลบุษราคำอาคารชาเลนเจอร์ 3 ผู้ป่วยโควิด -19 กลุ่มสีเหลืองเฟสแรก 1,092 เตียง และเฟสต่อไป สามารถขยายพื้นที่ได้อีก 2 อาคาร รองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 5,000 ราย ศักยภาพการรักษาระดับโรงพยาบาล มีความพร้อมด้านยา วัชพันธ์เครื่องช่วยหายใจ ระดมบุคลากรทางการแพทย์จากทั่วประเทศร่วมดูแลพร้อมภาคเอกชนต่างๆ โดยนายประสิทธิ์องค์สุพรรณกุล ประธานกรรมการบริษัทเอ็มพลัสฟิลเตรชันจำกัดได้สนับสนุนส่งมอบเครื่องฟอก และฆ่าเชื้อในอากาศ M1 ให้กับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา เพื่อติดตั้งในโรงพยาบาลจำนวน 10 เครื่อง ช่วยสร้างอากาศฆ่าเชื้อ และลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด ในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะ บริษัท e m p a t f i l t r a t i o n เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านการกรองนะครับที่ผลิตเครื่องฟอกอากาศ M1 ขนาดใหญ่ แล้วก็ตอนนี้ประเทศไทยเกิดโรคระบาดโควิด2019 แล้วรัฐบาลมาสร้างโรงพยาบาลสนามที่ Impact เมืองทองธานีในครั้งนี้ เราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในครั้งนี้ เลยเอาเครื่องฟอกและฆ่าเชื้อในอากาศ M1 มามอบให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังทำงานอย่างหนัก และก็ผู้ที่มารักษาตัวที่นี่ให้สะอาดแล้วก็ปลอดภัยครับเครื่องฟอกตัวนี้เรา ใช้ตัวกระดาษกองอันดับแรกคือเป็น PM 2.5 ที่เคลือบสารซินเวอร์นาโนแล้วก็สารเซนโทนสำหรับฆ่าพวกเชื้อไวรัสต่างๆหรือเชื้อโรคต่างๆนะครับแล้วยังมีหลอด UVC ที่ทำการฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่สิ่งสำคัญสุดท้ายคือเราใช้ตัวเฮปป้า H14 ในการกรองสุดท้ายเป็นแผ่นกรองที่ละเอียดที่สุดณเวลานี้นะครับกรองได้ 99. 997 เลยนะครับ เพื่อให้อากาศบริสุทธิ์และเชื้อโรคไม่สามารถออกไปได้ และสามารถฆ่าเชื้อในเครื่องนี้รวบกันทีเดียวครับ เรายินดีครับเมื่อต้นปีที่เกิดระบาดที่สมุทรสาคร เราก็มอบไป 10 กว่าเครื่องรอบนั้นนะครับ ไปช่วยที่โรงพยาบาลสนามครั้งครั้งที่แล้ว และครั้งนี้เกิดมาอีกเราก็รีบมาที่โรงพยาบาลสนามที่อิมแพกเมืองทองธานีครั้งนี้ครับและเมื่อไหร่ที่ประเทศไทยเกิดวิกฤตต่างๆ เหล่านี้เราเป็นภาคเอกชนยินดีที่จะ ร่วมต่อสู้กับคนไทยไปด้วยกันครับ ตอนนี้ถือว่าเป็นเครื่องฟอกและฆ่าเชื้อในอากาศที่ดีที่สุดของประเทศไทยนะครับ ฉะนั้นไม่ว่าหน่วยงานไหนที่มีผู้คนเข้ามาติดต่อหรือเป็นห้องประชุมที่ต้องมีคนเข้าเยอะๆในห้องนั้นๆ ถ้ามีเครื่องตัวนี้ผมเชื่อได้ว่าอากาศจะสะอาดแล้วก็ปราศจากเชื้อโรคครับ ถือว่าเป็นสิ่งที่สถานที่ขนาดใหญ่ ควรจะมีครับ ฝากกำลังใจให้กับทางคุณหมอ แล้วก็ทางผู้ป่วยที่จะมาใช้บริการที่เมืองทองนะครับผมก็ขอให้เครื่องฟอกได้ได้ช่วยเหลือซัพพอร์ตเป็นส่วนหนึ่ง ให้ทุกๆ คนหายป่วยไวๆครับผม ขอบคุณครับ